สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชันใน Microsoft Excel ค่ะ ก่อนอื่นนะคะ เรามาทำความรู้จักกับฟังก์ชันก่อนนะคะ ฟังก์ชันก็คือสูตรการทำงานที่ถูกทำสำเร็จรูปไว้ ให้เราเลือกใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาในการคิดสูตรเอง โดยที่ผ่านการพิสูจน์ รับรองจาก Microsoft ว่า ใช้งานได้ถูกต้องแน่นอนค่ะ ซึ่งสูตรก็มีให้ใช้ตั้งแต่สูตรการคำนวณสูตรที่เกี่ยวกับข้อความหรือวันเวลา สูตรที่ใช้ในงานเฉพาะด้าน หรือสูตรที่ซับซ้อนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะ ก่อนเริ่มใช้งานฟังก์ชันนะคะเราลองมาทำความเข้าใจกับฟังก์ชันก่อนว่า เริ่มต้นด้วยโครงสร้างของฟังก์ชันว่าจะมีโครงสร้างแบบไหนนะคะโครงสร้างของฟังก์ชันนะคะก็คือเท่ากับ ชื่อฟังก์ชันนะคะ ชื่อฟังก์ชันก็คือเป็นชื่อที่บอกหน้าที่ของฟังก์ชัน จะเป็นชื่อในภาษาอังกฤษบางครั้งก็เขียนเต็มๆ เช่น sum นะคะ บางครั้งก็เขียนย่อๆ ให้พอเข้าใจ เช่น PMT ก็มาจาก payment ค่ะ ในวงเล็บนะคะ argument เป็นส่วนของข้อมูลที่ฟังก์ชันจะต้องนำมาใช้ จะเป็นตัวเลข ข้อความ วันเวลา ชื่อเซลล์ หรือแม้แต่ เป็นฟังก์ชันตัวอื่นก็ได้ค่ะ ซึ่งแต่ละฟังก์ชันก็จะมีจำนวนอาร์กิวเมนต์ไม่เท่ากันตามแต่ความจำเป็นนะคะ โดยจะใช้เครื่องหมายคอมมาขั้นระหว่างอาร์กิวเมนต์แต่ละตัว และบางฟังก์ชันก็อาจไม่มีอาร์กิวเมนต์เลยก็ได้นะคะ จึงใส่แต่วงเล็บไว้เฉยๆก็ได้ค่ะ หมวดของฟังก์ชันใน Microsoft Excel หากคลิปแท็บ Formula นะคะ ก็จะพบกับกรุ๊ปฟังก์ชัน Library ซึ่งแบ่งฟังก์ชัน ที่มีให้ใช้งานออกเป็นกลุ่มๆดังนี้ค่ะ Financial เป็นกลุ่มฟังก์ชันทางด้านการเงิน เน้นไปที่การคำนวณค่าทางการเงินชนิดต่างๆ อาทิ Present Value หรือค่า PV ค่าเสื่อมราคา อัตราดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทน งวดการชำระหนี้เป็นต้นค่ะ logical เป็นกลุ่มฟังก์ชันทางด้านตรรกศาสตร์ เรามักใช้ในการเปรียบเทียบเงื่อนไข ซึ่งจะให้ผลออกมาเป็นจริงหรือเท็จเท่านั้นนะคะ ก็คือ true กับ false ค่ะฟังก์ชัน text เป็นกลุ่มฟังก์ชันด้านข้อความ เราจึงนำมาใช้ในการจัดการข้อความและตัวอักษร เช่นนับจำนวนอักษรในข้อความ แปลงตัวเลขจำนวนเงินบาทให้เป็นข้อความ ค้นหาคำที่ต้องการภายในข้อความเป็นต้นค่ะ date and time เป็นกลุ่มฟังก์ชันทางด้านวันและเวลาเราจึงนำมาใช้ในการจัดการ กับความยุ่งยากของวันเดือนปีและเวลา เช่นการหาวันเดือนปีปัจจุบันที่กำลังทำงานอยู่ การหาจำนวนวันทำงาน การหาลำดับที่ของสัปดาห์ในปี ปัจจุบันเป็นต้นค่ะ lookup and reference เป็นกลุ่มฟังก์ชันด้านการค้นหาและการอ้างอิง เรามักจะใช้ในการค้นหาข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ค้นหานั้นมาจัดการอีกที math and trick เป็นกลุ่มฟังก์ชันด้านคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ ซึ่งชื่อก็บอกชัดเจนนะคะว่านำมาใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์เรขาคณิต ตรีโกณมิติ เช่นค่าสมบูรณ์ ค่าไซน์การแปลงมุมจากองศาเป็นเรเดียน การหารากที่ 2 เป็นต้นค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมี more function เป็นการรวมกลุ่มฟังก์ชันที่ใช้งาน เฉพาะด้านประเภทต่างๆนำมารวมกันนะคะอย่างเช่น statistical นะคะเป็นกลุ่มฟังก์ชัน ทางด้านการคำนวณประมวลผลทางสถิตินะคะเช่นหาค่ามัธยฐาน คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าเปอร์เซนต์ไทของข้อมูลเป็นต้นค่ะ Engineering เป็นกลุ่มฟังก์ชันทางด้านการคำนวณทางวิศวกรรม เช่น การคำนวณจำนวน เชิงซ้อน การแปลงเลขฐาน การแปลงหน่วยวัด การแปลงด้านกราฟิกเป็นต้นค่ะ Q นะคะ เป็นกลุ่มฟังก์ชัน ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน เช่นวิเคราะห์ข้อมูลที่มากกว่า 2 มิติเป็นต้นค่ะ information เป็นกลุ่มฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเซลล์ เช่น ตรวจดูว่ามีข้อมูลหรือไม่ เซลล์นั้นเป็นข้อความหรือตัวเลขเป็นต้นค่ะ compatibility เป็นกลุ่มฟังก์ชันที่รองรับการใช้งานฟังก์ชันเก่าๆบางตัว ซึ่งแม้จะมีฟังก์ชันใหม่มาแทน แต่ก็ยังนิยมใช้อยู่นะคะ และก็เว็บนะคะเป็นกลุ่มฟังก์ชันที่ดึงข้อมูลจากเว็บเพจเลข นอกจากนี้นะคะ ยังมีปุ่มอื่นๆที่ช่วยในการเรียกใช้งานฟังก์ชันนะคะให้เป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้นนะคะปุ่ม insert function นะคะเป็นปุ่มที่เรียกหน้าต่างพิเศษเพื่อใส่ฟังก์ชันที่ต้องการลงไปนะคะ ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความถูกต้องได้มากค่ะ ปุ่มออโต้ซัมนะคะเป็นปุ่มที่เรียกฟังก์ชันยอดนิยมในการคำนวณเบื้องต้นนะคะมาใช้งาน ซึ่งก็จะประกอบด้วยฟังก์ชันหาผลรวมนะคะหรือว่าฟังก์ชันซัมฟังก์ชันหาค่าเฉลี่ยหรือว่าฟังก์ชัน average ฟังก์ชันหาจำนวนนับข้อมูลนะคะหรือว่าฟังก์ชันเขาฟังก์ชันหาค่าสูงสุด ของข้อมูลหรือว่าฟังก์ชัน max และก็ฟังก์ชัน หาค่าต่ำสุดของข้อมูลหรือว่าฟังก์ชัน min ค่ะ recent use นะคะ เป็นปุ่มที่แสดง ชื่อฟังก์ชันที่ผู้ใช้เรียกใช้งานนะคะ เคยเรียกใช้งานล่าสุดนะคะ ตัวนี้